แต่เพราะความเป็นทูตพิเศษจากสวรรค์ มาตลีเทพสารถีจึงได้ทูลถามพระเจ้าในมิราชว่าจะโปรดให้นำเสด็จผ่านไปทางที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปหรือผ่านไปทางที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบุญก่อน พระราชายังไม่เคยเห็นสถานที่ทั้งสองแห่งปรารถนาจะให้เทพสารถีของพระอินนำดูทั้งนรกและสวรรค์ มาตลีเทพบุตรทูลว่า ไม่สามารถนำเสด็จผ่านเส้นทางทั้งสองแห่งในเวลาเดียวกันได้ จึงให้พระเจ้าเนมิราชเลือกทางใดทางหนึ่งก่อน พระราชาดำริว่า ถึงอย่างไรพระองค์ก็จะไปเทวโลกอยู่แล้ว จึงควรดูนรกซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปก่อน จึงค่อยไปสวรรค์ที่หลัง นรกขุมที่หนึ่งนรกแม่น้ำเวตรณีนาที มาตลีเทพบุตรจึงขับราชรถนำพระเจ้าเนมิราช ผ่านไปทางนรก ชี้ให้ดูแม่น้ำซึ่งข้ามได้แสนยากชื่อว่า เวตรณีเต็มไปด้วยน้ำแสบร้อน เดือดพร่าน เหมือนเปลวเพลิงซึ่งปรากฏขึ้นตามฤดูกาลด้วยผลแห่งกรรมของสัตว์นั้นพวกนายนิรยบาลถือสัตราวุธ มีดาบ มีดโตมอน หอก และไม้ค้อน ซึ่งมีเปลวไฟลุกโชดช่วง ไล่ตอนสัตว์นรก ให้ตกลงไปในแม่น้ำสัตว์นรกเหล่านั้น ถูกไล่ทนความเจ็บปวดไม่ได้ ก็วิ่งหนีพระตกลงไปในแม่น้ำเวตรณี ทนทุกข์ทรมานอยู่ในแม่น้ำนั้น ในแม่น้ำเวตรณีนั้น เต็มไปด้วยพันไม้เลื้อย ที่มีหนามแหลมคม เท่าใบหอก ห้อยย้อยระยงระยางไปทั่ว มีเปลวไฟร้อนแรงโชดช่วงติดอยู่ที่ปลายแหลม สัตว์นรกเหล่านั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในแม่น้ำเวตรณีนั้นหลายพันปี ถูกเถาวันมีหนามแหลมคมกลิบเลื้อยรัดขาดเป็นท่อนๆ มีเหลาเหล็กประมาณเท่าลำตาล เปลวไฟลุกโชนปรากฏขึ้นใต้เถาวันนั้น สัตว์นรก ถูกทรมานอยู่เป็นเวลายาวนานรั้นพัดจากเถาวันก็ตกไปเสียบอยู่ที่ปลายเหลา ร่างกายถูกเหลาแทงไหมอยู่ที่เหลานั้น เหมือนปลาที่สูกเสียบย่างไฟเมื่อเหลาเหล็กลุกเป็นไฟ สัตว์นรกทั้งหลายก็ลุกเป็นไฟด้วยใต้เหลาเหล็กยังมีใบบัวเหล็กแหลมคมดุดมีดโกนลุกเป็นไฟอยู่ใต้น้ำ เมื่อสัตว์นรกเหล่านั้น พลัดจากเหลาก็ตกลงไปในใบบัวเหล็ก ได้รับความเจ็บปวดส่งเสียงร้องโอดครวนครั้นตกในน้ำแม่น้ำก็ลุกเป็นไฟ แผดเผาสัตว์นรกทั้งหลายให้ลุกเป็นไฟ ภายใต้พื้นน้ำนั้น เต็มไปด้วยเครื่องประหารอันกลมกริบสัตว์นรกเหล่านั้น ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมาน จึงดิ้นรนทุรนทุราย มุดหนีลงไปในน้ำก็กลับถูกเรื่องประหารอันคมกริบนั้น ตัดขาดเป็นตอนๆ เมื่อไม่สามารถอดกลั้นความทุกข์ทรมานนั้นได้ ก็ร้องไห้โอดครวญโหยหวนหน้าสยดสยองด้วยความเจ็บปวด ลอยไปลอยมาตามกระแสน้ำส่วนนายนิรยบาลที่ยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำก็ซัดลูกศรมีด โตมอนหอกแทงสัตว์นรกเหล่านั้นเหมือนแทงปลาสัตว์นรกเหล่านั้นก็ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนา ครั้นแล้ว นายนิรยบาลก็เอาเบ็ดเหล็กลุกโชนด้วยเปลวไฟ เกี่ยวสัตว์นรกเหล่านั้นลากขึ้นมาให้นอนหงายบนแผ่นดินเหล็กร้อน เอาน้ำทองแดงที่เดือดพร่านกรอกปากพระเจ้าเนมิราช ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสัตว์ถูกทรมานในแม่น้ำเวตรณีก็สะดุ้งกลัวตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่า สัตว์เหล่านี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงถูกทรมานเช่นนี้ มาตลีเทพสารถีกราบทูลถึงวิบากกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ สัตว์เหล่านี้เป็นผู้มีอำนาจ ใช้อำนาจในทางมิชอบ เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความลำบากทุกทรมาน ได้ทำกรรมหยาบช้าเช่นนี้ จึงตกลงในนรกเวตรณีนาที